You know. นึงเลยครับผมเดินจ้ากระจ้าเก็มาดีครับเลจ้จะให้กับพี่น้องชาวบ้านหลัเดิครับผม ¡Gracias! Thank you.